ครับสวัสดีครับพบกับผมเมมโมรายครับกับเกมคิงดอมาบริบาสลีฟไฟนอลมินนะครับ กับ พาร์ทที่ 5 ของในเรื่องของอคอนะครับลือกันเลยดีกว่าครับ ไม่เสียเวลาฮะ しい嬢ちゃんじゃなわしにわかることなら答えよこの辺で私のような身なりをした男の人を見ませんでしたかうんそれなら確かに見たな城の方へ急いでいるようだったぞありがとうございますテラ <laughs> 会えるといいけど นะฮะลุยต่อครับเยียบไว้เก็บของนิดนึง เดินกระตุกแล้วเดี๋ยวนะเปนหนึ่งโอเค ผมจำไม่ได้ว่าต้องไปทางไหนนะ ทางนี้ไปไม่ได้แน่ๆครับ ยังน่าจะยังฝั่งนี้หรือเปล่าหรือฝั่งนู้น ฝั่งนี้ไม่ได้ฝั่งนู้นละถูกต้อง เก็บของก่อนแล้วกัน เดินติดเดินตรงไม่ค่อยได้มาครับไปครับไปต่อครับผมจังหวะนี้ไอเจอตัวคลั่งจักรอะไรที่ผมเกลียดเกลียดอ่ะมันน่าลำคาญนะ ไม่ใช่เลย เอายิงยิงว่าวเฉยคว้างมันหมุนโบะไปก่อนครับ สายฟ้าไปก่อนเลยดอกดอกขอฮิวก่อนฮิวทำไมก็ไม่รู้ว่าเลือดเต็มเดี๋ยเด้อ ยิงไปผมว่าต้องเอาไฟไปคายบ้านนี่ มันน่ารำคาญเหลือเกินนะโอ้ย จะตายเอาระเบิดกัน ไม่โดนเลยค่ะกาดได้เสียบก่อนหนึ่งดอก ยิงไฟซ้ำ ยิงน้ำแข็งต่อ ยิงสายฟ้าเปี้ยงหนึ่งไปครับ ผมต้องเอาไอ้กงจักก่อนนะ งั้นงานหยาบ งานหยาบ ครับผมลุยต่อครับผมขอเสียบก่อนเลยเลี้ยงหนึ่งไปค่อยๆเคลียร์ทีละชุดเจอกองเลี้ยงไปก่อนนะ ตีวิดโอเลยเรียบโป๊ไป ตายป่ะยิงน้ำแข็งยัดไปผมขอ เอาไฟไปใช้กับไอ้ไอ้ควางจักรดีกว่าตัวเดียวก็เอาอะถ้ามันตายนะ ผมอยู่ ผมอยู่สายฟ้าไปโดนหมุนไปเสียบก่อนหนึ่งทีฟาดหนึ่งทีตายยิงไฟไปก่อนเาอไอตัวกงจักรก่อนนะ มันน่ารำคาญ มันจะมีปัญหากับเรามากถ้ามันยังอยู่รอดอยู่เสร็จเรียบร้อย ็บของต่อเหลืออีอ้วนอีอ้วนนี่ต้องตีด้านหลังนะ ขอสายฟ้าไปก่อนครับ หมุนไป แทงไป โดดฟันอีกหนึ่งที สายฟ้า ไม่ใช่สายฟ้าไฟสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีด้านหลังสิ เดี๋ยวงานจะเข้าเปี้ยง เปี้ยงใส่หมดวะ ไอ้พวกนงนกนี่บินมาโดนตายหาหมดแล้ว อัพสกิลไหมยังเหลือตัวอะไรเอานกนี่ เดี๋ยวยิงไฟขึ้นมาได้อยู่นะ ไม่รู้ว่าจะโดนว่า อ้อมันอ้อมันนี่ยิงก่อนเอาตายเลยเนี่ยโอเค สกิลได้แล้วน่าจะได้สายฟ้าคันสาม อเค ได้สายฟ้าครับผมก็ดีนะสายฟ้าขั้นสามผมว่าใช้ได้เลยว่ายัดฮิวเพิ่มมาเอียนหนึ่งว่าเราค่อนข้างจะตายง่ายนะัไม่หมดอีกเนี่ยโบไปไปเอาแรงน้ำถ่วงไปก่อนตีไม่ถึงครับท่าแม่ง เรือลอยนี่ น่าลำคาญมาก ตีแทบจะไม่ค่อยโดนนะไปหมุนไปต่อ โดดไปจัดก่อนหนึ่งดอก หมุนไปหนึ่งทีปันนี้หนึ่งทีก็ตายแล้วมั้งเสียไปก่อนครับ โดด สับ ไปจิ้มหนึ่งทีโอเคเก็บของ ก่อน นะ ค่อยๆไปครับ ผมก็ไม่เข้าใจจะกระโดดทำไมให้ปุ่มเสียแล้วเดินเอาก็ได้นะแต่เดินแล้วมันจะกระตุกกระตุกหน่อยจอยไม่ค่อยดีเวลาเล่นครับ มีเข้าที่เล่นก่อนตอนนี้ ผมขอเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวคนผิดสายฟ้าก็หมุนไปก่อนหนึ่งทีเสียบหนึ่งทีฟาดหนึ่งดอกตาย เปลี่ยนตายเป็นสายฟ้า โอ้กดการทำไมก็ไม่รู้ การอีกรอบนึงเพราะว่าอันดล็อกเน่าเรียบ ไอ้ตัวไปเยี่ยมมันก่อนเลยตัวพวกนี้มันน่ารำคาญโอ้ตีไม่โดนไม่ไม่เข้าเลยครับสายฟ้าเนี่ย รอไปก่อนเลยครับไปโอ้โหสวยงาม เพราะสายฟ้าหน่อยหนึ่งโอ้ยมันแรงมากครับขั้นสามถึงขั้นถึงขั้นตัวแดงเลยที่ผ่านแล้วครับระเบิดแน่นอนแล้วผมพอเลยครับ ถ้าอย่างนี้เราไม่ได้อนพีนะจีนการหลบทัน โอ้สายฟ้าเอี้ยงน่ามันคาเหลือเกิน ตีไม่ค่อยโดดเนะลงมา มันไม่ลงแล้วปล่อยมันแล้ว รู้สึกลำคาญมัน ตรงนี้มีของไหม นี่ฮะเมียหนึ่งตีไม่โดน เออโดนละ โดนล่วงปะเนี่ย ไม่ล่วง โอ้ ผมไปดีกว่าช่างมัน โอ้ยอันนั้นหลอก ไหวไม่ได้ลูก ไม่ไหวก็ต้องไหว ใช่ไหมลอยไปก่อนเลยพวกเองเปี้ยงหนึ่งดอก โคตรแรงครับ เพราะว่ามันเป็นขั้นสามนะ ผมว่าผมเอาอีวอนก่อน เดี๋ยวมันจะระเบิดกลางคันหวดไปก่อน หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหหหมมมุุุนนนแตกหมดยังเลย เนี่ยอีนก ยังอยู่อยู่เนี่ยใช้พลาด รอมันโดนลงมาวมกีกะแล้วถ้าตีไม่โดนนี่ผมจะชูดล็อกใส่มันแล้วนะ ไปลุยต่อครับผมโบไปเพิ่มเลือดหน่อยหนึ่งไป のままだと戦えないやあさあ今のうちにその子を安全なところにあなたはなぜキーブレードそれは後にしようまずはこの場を何とかしないと 丈不开。いじゃ行くよはいครับผม ก็แปลกนะไอ้พวกนี้ก็ยังรอ จนเราคุยเสร็จแล้วค่อยมาเตียนตลกดี เหมือนในหนังอะนะ ไปเลย ตอนแรกก็นึกว่าจะทิ้งให้มิกกี้ทุกคนเดียว โอ้บะเอ้ยยัง ไอตัวนี้ละอหละรอไปก่อนเลยครับ โดดแพงไป สายฟ้าเปียงโคตรกว้าง อืมดอกสองดอกไป เปลี่ยนสไตล์ไปสสายฟ้าใช่ไหมแทงไม่โดน โบ ป้าไม่ยากเท่าไหร่ครับ รอไปก่อน สายฟ้าเปียงนี่แหละสวยงามนี่เกิดมาก็ตายระเบิด ระเบิดเกิดมาพอดี สวยที่ผ่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาโอ้ระเบิดไปแล้วเรียบร้อย ผมลำคาญยิงชุดล็อกเลยแล้วกัน มันจับยากอะนกโอเค หมดยังเหลือนกตัวหนึ่งอะไปเยี่ยงน่ะมันตีไม่ถึงอะยิงยิงไกลกว่าเดิมอีก อ๋อโอเ助かりましたマスターエラクスのもとで修行しているアクアです僕はミッキーイエンシット様の弟子で君と同じく修行中のミサ この子からは光を感じますそれで狙われたのでしょうかうん僕も同じことを考えてたところなんだもしかするとこの子は特別なのかもしれないねはい私たちは光を守るのが使命です一緒に頑張ろうあちょっと待ってあ僕は大丈夫またどこか これを私にこのお花を摘んでたのお姉ちゃんありがとうかわいいお花ねありがとう私はカイリお姉ちゃんは私はアクアカイリさっきの光はカイリあおばあちゃんあカイリちょっと待って カイリを守る魔法をかけたからねいつかあなたを闇から守ってくれる光のもとへあなたの光が導いてくれるお花のお返しよありがとう <laughs> おいでさあ帰ろううんあまたね ねおばあちゃんんなんだいあのお話しして <laughs> またかいお願いあいいよ <laughs> 昔々世界中の人々は暖かい光に照らされて平和に暮らしていたみんな光が大好きだったんだよところが みんなが光を欲しがってやがて争いが始まったするとみんなの心に闇が生まれたんだ闇はどんどん広がってたくさんの心と光を飲み込んだのさ世界は闇に覆われて消えてしまったんだけれど 小さな光のかけらが残っていたのさ子供たちの心の中にね、子供たちは光のかけらの力で消えてしまった世界を作り直したんだそれが私たちの世界なんだよでも本当の光はまだ闇の奥で眠っていてね だから世界は一つにつながることができずにいくつもの小さな世界に分かれてしまっただけどいつの日かきっと闇の奥に続く扉が開いて光が帰ってくるはずさいいかいもし闇に飲み込まれても闇の奥には必ず光があってお前を助けてくれるんだ。 闇に負けてはいけないよ闇の奥の光を信じていればお前の心が闇を照らす光になってみんなを幸せにしてあげられるんだようんあの子に会うことは偶然じゃなかったのかもしれない アンバースまだいたかโอ้คีย์เบดมาด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนเลย อันเมื่อกี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย นะผสมสกิลแล้วหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นไคลีก็นึกถึงไคลีคิงดอมฮาร์สามนะ โคตรน่ารัก เกดได้ท่านน้ำแข็งขั้นสามมา ก็น่าจะ โอเค อยู่ แล้วผม ขอเขียนเป็นคีเบตกันคีเบตไคลีนะตัวนี้ มี ของอะเก็บ ของ กัน แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว มีไหมฮะน่าจะ เหลือสักกล่องหนึ่งปะหมด แล้วไม่ มีแล้วไปเลยครับ ไม่ถึง ช่างมันโอเคครับ ทางนั้นนะเพราะว่า เรียบร้อยแล้วโอ้โหแรง แรงตีแรง ใช้ได้ โอ้ กำลังจะใช้สายฟ้าเลยปวดหัวเลย อ๋อ ติดท่ามึนอยู่ครับ โอเคเรามาพูดถึงเรื่องไคลีต่อ ผมชอบโมเดลภาค 3 นะไคลีโมเดลภาค 3 นี้ โคตรแหลม ยิงไปฮะแรงใช้ได้เลยคิเบตนี้ฟาธรรมดาก็แรงครับ เดี๋ยวเราต้องไปรวมตัวกับเวนกับ ทล่า นะฮะส่งบอสลอยไปก่อนแล้วลอยแค่ตัวเดียวเลยไอ้นกนี่ผม ถ้ามันไม่ลงมาผมไม่ตีแล้วกันนะ ผมลงคาเลยบินสูงเกิน ใครจะไป ใครจะไปตีได้ ไปดีครับลำคานขอยืมมัน ครับไม่น่าจะมีปัญหาเราเท่าไหร่มั้งนะสู้มาสองสามรอบสองรอบแล้วสภาพนี้ก็นเรื่องซ้ำสองสารอบเหมือนกันนะก็นะมันมันก็มีส่วนเสริมบางส่วนของแต่ละตัวเหมือนกันนั่นก็ล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปยับไปยับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปก่อนนะอันนี้ไม่ติดแน่นอน ไปยิงสายฟ้าไหมผมว่าสายฟ้าสายฟ้ากันเอ้ย อ๋อ นี่มันขามันนี่ว่าส่วนขา มันหลุดไปแล้วหนึ่งครับ ขาหลุดไปแล้วเรียบร้อย ไป อันนี้ส่วนหัวใช่ไหมเอา เอาตรงแขนมันก่อนได้ไหมอัน นี้แขนมันใช่ไหมถ่ายฟ้าไปก่อนครับ เนี่ยมันยิงเลเซอร์เนี่ย แทงก่อนนะยิงแข็งไปโดน โคตรเบาเลย วิ่งหนีไปไหน ไปเยี่ยงเรียบร้อยว้ายเหลือหัว หัวมันมัวเออ มันกด มันกดยิงเลเซอร์ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกจะเร็วมาก โอ้เดิน ิวก่อนครับตียับตียับตียับเปี้ยงโคตรแรงครับขอบอกจังหวะนี้ ไม่ยากมากเท่าไหร่เดี๋ยวเดนหลบเดนหลบเดินหลบเดินหลบเดินหลบเดินหลบเดินหลบเดินหลบเดินหลบเดินหลบเดินหลบเสียครับกันหนึ่งดอกเปีหยงเรียบร้อยได้แบ็บเลือดขึ้นมาด้วยนะ 一緒に、ん、やったなみんな一緒だからね当たり前だよそうだチケットをもらったんだそれはディズニータウンの永久入場パス 面白いとこなんだって保護者と行きなさいってもらったんだ保護者 <laughs> それよりもベンこんなところまで来て大丈夫だよ俺テラのことを変な風に言う仮面をかぶったやつだって倒したんだ仮面の少年に会ったのかあ バニタスベンやはりお前はアクアと帰るんだ嫌だ俺はテラとアクアと一緒に行くダメだ俺たちにはやらなければならないことがあるそれは危険が伴うことだテラのやらなければならないことって何なんだかマスターの任務じゃないみたい道は違うが闇を消すことに変わりはない そうかなテラが他の世界でしてきたことを見て思ったの闇に近づきすぎているんじゃないかって何言ってんだよアクアテラが闇に落ちるはず俺のことを監視していたのかそれがお前へのマスターの命令かそれはそんなそうか テラ来なくていい俺たちは別々の道を行くんだテラ違うのマスターの真意はあなたへの疑心じゃないあなたのことが心配でひどいよアクアうんマスターの命令なのは本当よでもそれは マスターの愛情からなの俺を連れて帰るのもマスターの命令アクアキーブレードマスターになって変わったんだな俺テラを探してくる 테ะเครับได้ตัวดิสนีย์มายังไม่จบนะดูลุยต่อครับผมไปต่อครับไปยังลอยไปก่อนเลยโดนหลบก่อนเดี๋ยวโดนช่วยกงจักรบ้าโคตรแรงไปยัง หมุนหมุนหมุนเปียงโอเคขอขอสักหน่อยเปียงดีนะมันมันไม่แตกนะถ้ามันนิดเดียวดาเมจมันก็จะทำให้ตัวมันเป็นตัวสีแดงแล้วมันก็จะระเบิดใส่เราอีกหรือว่ามันมันไม่ได้แรงพอดีมากเปียงเลยถ้าหมุนไปเลยแล้วกันนะปั่นปั่นปั่นรวมปั่นรวมนก นก นก แม่งไม่โดนไม่เป็นไรชมัน ผมขี้เกียจตีนกผมไปดีกว่าเพราะลำคาญ นก เลยอันนี้ยังเก็บไม่ได้เดี๋ยวเขามาเก็บทีหลัง หลังไม่ หลังไม่เรียบร้อย ยาวไปเฮ้ยยังเวทแรงมากเลยอะนี่น้ำแข็งใส่ตัวน้ำแข็ง ลอยไปก่อนเลยครับ โอ้โหผมว่าเวทอคอนี่มันแรงใช้ได้เลยนะ ความรู้สึกเนี่ยเนี่ยเปี้ยงเดียวแทบจะหลับ เรียบร้อย ไม่ถึงเลยเนี่ย เราเดินย้อนสอดมาเรื่อยๆฮิโลกันไปเยี่ยง รอก่อนดีดิสายฟ้าโคตรแรงเลยอะอะไรก็ได้ใช้สายฟ้าเปี้ยงเนี่ยโดดถึงแล้ว โอเค ได้ได้ท่าฟินิชแล้วขอเคลียร์ตรงนี้กน โลเบิร์นไปยังไฟฟ้าเนี่ยไปโอ้แรงมากเลยฮะโอ้โห ยอม ยอมจริงๆครับว่าแรงของเขาแรงจริง โดดตรงนี้นะโดดขึ้นมาโอเคไหลน้ำท่วงแล้วก็เปี้ยงซะตายหมดครับผมโคตรแรง โอเคได้ได้ท่าเขาน่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์ปะ เวลาโดนตีแล้วกดคอเตอร์ไปเดี๋ยวนะ คอใส่ก่อน น่าจะใช่นะ เดี๋ยวนะ ผสมผสมผสมมน่าจะเป็นท่าท่าแบบใช้ดาบเป็นไฟหรือเปล่า นั่นแหละ จริงด้วย หมดละผสมไม่ได้แล้ว เนี้ยท่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาไฟไปแล้วเนาะโอ้โหล่วงเลยครับ ยาวไปยาวไปเฮ้ยตรงนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีไอตัวนี้ไหมคว้างถ้าข้าหมดนี้มันอาจจะมีไอตัวที่มันดรอปของไว้ผสม ไม่ใช่เอาไว้ผสมอะผสมเป็น ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคีเบตหรืออะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยมาแล้วจริงด้วยไปเยี่ยงลอยระเบิดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักตัวนึงเถอะลงมาสู้พื้นไปตีวิ่งก็ไปโดนเปียงเปียงเปียงเปียงขอตียัดตียัดเอาหายไปแล้วเรียบร้อย ผมเดินไป ตรงนู้นละเช็คของกันมีของให้เปิดไหมตรงนี้ไม่มีเนาะมีไหมฮะ ไม่มีครับ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไปอย่ามาแยมโคตรแรงเลย มันแรงจริงนะเนี่ย ไม่ใช่เล่นๆเลย เอาระเบิดไปกินครับ ระเบิดก็จะตายเหมือนกันนะเนี่ยยิงไปยัดไป น้ำแข็งยิง ใส่น้ำแข็งไป ก็ยังแรงอยู่ดี เอี้ยง แรงมากครับผม ยอมเลย มาเล่นพวกเวนพวกเทลานี่โคตรเบาお主で3人目じゃやれやれ 面倒な本を預かってしまったわい分かっておる心の中の能力を目覚めさせる本は家の中にあるからな好きに見るといい3人目テラとベンもここへ Okay, crap. นี่ว่าอนเห็นแวบๆอันนี้น่าจะไปเข้าไปในหนังสือของทูมั้งแต่ว่า แต่ว่า เดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นคลิปแยกเข้าหนังสือภูทีหลัง เมื่อเก็บของ ครบแล้วนี่ของอะไรเอ่ยโอเค บันทึกเซนอตไม่น่ามีอะไรเลยไปเลยแล้วนะอุ้ยเหมือนเดิมอะก็เดินหน้าไม่ไปอะ Nè, Vin k e t お前はベンが言っていた仮面のああベンツィスかどうだあいつ少しは強くなったかどういう意味だ聞いてるのはこっちだ それに意味を知ったところでどうにもならないお前はここで消えるんだからなざれ事โอ้โหเริ่มมาก็ได้ชูเลยซะงั้นยังไม่พร้อมนะเนี่ยมันเดิมครับชุดล็อกชนะทุกสิ่งไป จุดล็อกชนะทุกสิ่งอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตีไม่โดนไปเยี่ยมมันก่อนนะครับคว้ามเนกอนไม่โดนจะได้กับดัก โอ้โหโดนเลิกเลิกโคตรเซ็งเลยโดนคัสเซิลเฉยยิงก่อนฮะขอยิวหนึ่งดอกสายฟ้าเปี้ยงมันหนึ่งดอกเปลี่ยนฟอร์มเป็นสายฟ้าสายฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยว คว้ามก่อนทาที่ไม่ค่อยโอ้ติดมือแต่เราดันไปตีซ้ำอีกทีนึงมันกลายเป็นยกเลิกซะงั้น หายมือเลยอย่างนั้นเฮ้ย เป็นอีกฟอร์มนึงโอ้เบ็ดเชนเบ็ดเชนกับดักไปก่อนฮะ ขวางก่อนขอฮิวฮิวฮิวฮิวคูดาวอยู่ ยังไงยังไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอฮิวก่อน มาว่าติดกับดักนะยลูกลูกโอเคหิวได้ เอากับดักหาย สาย่ายฟ้าไปก่อนนะ คว้ามึงเหาอติด ติดสตันเปล่าไม่ติดด้วยหลบหลบได้ยิงไป น้ำแข็งพุ่งชน เอาทุกอย่างอะตอนนี้ กับ กับดวงกับดักก็โดน คันเซิลไป โอ้โห ขอชูล็อกเลยกัน ไปเอ็กซ์เลนไปดอกพูดยังไงต่ออีกดอกนะ ไป โดนบ้างเถอะ ขอไปก่อนนะ มามามามามามามามามามาอย่าเข้ามาใกล้ไม่เอา ยิงไฟไปก่อนนะัขอฮิวครับผม กับดักรอบทิศ เดินมาให้โดนเดินมาโดน เดินมาโดน เดินมาที่ เดินมาเดินมาโดนโดนกับดัก ไป เปียงอุ้ยหลบได้ เปียง 何者だなかなかやるないいだろうお前は予備だせいぜい強くなるんだな奴を倒さなければ。 テラとベンを巻き込むわけにはいかないアクアベンテラには会えたうんでも一人で行っちゃったそう私も行かないといけないじゃあ俺も一緒にそれはダメ ベンは一人で帰るのよ一緒に行けないのベンを危ないことに巻き込みたくないの เคครับ ก็ นะในเรื่องกำลังเข้มข้นเลย ผมก็อยากเห็นนะว่าแต่ละโลกแต่ละเวิลด์เนี่ยถ้ามันเป็น HD ในภาค3 นี่ มันจะเป็นยังไงเนาะเท็กเจอร์นี่ใช้ได้นะ พวกโมเดลเนี้ยโอเคครับก็พาร์ทนี้ก็กำลังมันเลยนะ แล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันทำคลิปขึ้นมานะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ พาหน้าครับ ไปแล้วนะครับบาย